อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคผมวันนี้ขอกล่าวดีแขกผู้เกีตทุกทนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับผมตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ครับผมเดือนตุลาคมจะเข้าเดือน 11วันเพ็ญเดือน 12 น้ำขนองเต็มกระดิ่งก็ ขอให้ทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดสมัครกดติดแจ้งเตือนนะวันนี้เราจะเล่นเกมอาแปะอยู่ในค่ายพีจีโอเคใครเชียร์วิวนี้จะแตกเป็นขนาดไหนผมวันนี้วันหยุดนะจ๊ะเออวันนี้เราก็มาเล่นกันในช่วงเวลา 14นาฬิกาเอ้ยพูดผิดครับผม 16นาฬิกาผมแล้วเล่นกันช่วงเวลา16นาฬิกาเกมนี้ผมเลดนะผมเลดโบนัสแต่อยู่ที่ 16นาฬิกาถึงเวลา 22นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่ 20นาฬิกาเลยนะครับผมโอ้โหโบช่วงโบนัสเยอะมากครับผมช่วงโบนัสเยอะมากคำว่าช่วงโบนัสไม่ใช่ว่าเพื่อนๆ หลายคนทักเอ่อแชทมาถามผมหลายคนแล้วนะ ว่าเฮ้ยเพื่อนแอดมินทำไมว่าผม เข้าเล่นไหนเพื่อนว่าโบนัสเข้าแล้วผมเล่นมันไม่เข้าคำคำว่าโบนัสเข้ามันคือช่วงเวลานั้นนะผมช่วงเวลาก็คือว่า ไม่ใช่ว่าจะเล่นปุ๊บแต่ปั๊บเลยเพื่อนๆต้องเล่นแล้วก็ค่อยขยับเบ็ดหนีเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่เล่นก็คือว่าค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อนมาถึงปุ๊บเพื่อนสาบไปเลยเบ็ดร้อยเบ็ดสามพันเงี้ยเพื่อนก็หมดดิครับผมโอ้โหหลักการเล่นก็คือค่อยๆไล่ครับผมเออแนะนำนะผมช่วงที่ไล่นะผมไล่เลยตั้งแต่เบ็ดเอ่อสองสองสี่ห้าสามห้าเบ็ด สิบเบ็ดยี่สิบสองเบ็ดยี่สิบสี่อะไรผมได้ไปผมไล่ไปเรื่อยๆผม เบ็ดหนึ่งก็ไล่ได้ผม เบ็ดหนึ่งก็ได้ได้นะผม ไล่ไปเรื่อยๆผม เพราะว่าเราเล่นกันเรื่อย ๆ นะฮะ เออ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเวลาผมไล่ ผมไล่เบ็ดสิบครับผม ผมไล่เบ็ดสิบครับผม เพราะว่าเบ็ดสิบนี่คือว่าค่อนข้างที่จะโบนัสส่วนใหญ่ลงเบ็ดนะผมลงที่เบ็ดสิบบ้าง เบ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบสองบางทีลงเบ็ดคู่ บางทีลงเบ็ดขี้เราต้องลองเล่นกันดูนะฮะ โอเคดอกนี้เรามาลุ้นกันต่อเลยแกมเบิร์ ลุยเลยครับผมขึ้นไปเลยครับผมมาดอกนี้ขึ้นคูณ 20แน่นอนโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนมาผมเดี๋ยวมาซัดข้างล่างกันต่อเลยโอเค มาครับผมลุยหลิวมาลุยเลิศมาดูสิงานนี้จะได้ 20คูณ20 หรือเปล่า งานนี้จะได้ 20คูณ20 หรือเปล่านะ จะได้ 20คูณ20 หรือเปล่าลุยเลย มาปึ๊บโอ้ย นไปดิ มายังไงยังไงยังไงยังไงไหมุนไปหมุนไปหมุนไปต่อเนื่องเลยครับผมเพื่อนหมุนไปต่อเนื่องเลย มาไงต่อหายไปคูณยี่สิบคูณยี่สิบจ้ะมาเฮ้ยเม็ดนี้ต้องขอบอกก่อนนะผมว่าเกมนี้ผมเป็นเกมที่ว่า แตกง่ายมากแต่ว่าจะแตกหรือแตกขึ้นอยู่ที่การเล่นของท่านผู้ชมด้วยนะ แต่ที่สำคัญนะผมเป็นเกมที่เล่นง่ายแตกง่ายและที่สำคัญ เข้ามาแล้ว 600 เออเหอเป็นไงล่ะครับผมผู้ชมเบสสิบก็ผมวันนี้เบสสิบนะจ๊ะแนะนำไม่ให้ทำตาม แต่ถ้าทำตามแล้วรวยก็ทำไปสิรออะไรครับพี่น้องไม่แนะนำให้เด็กต่กว่า18ปี แต่คนแปดปีคขาได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เอ้ยเลยจำนวนศึกษาภาบสุดท้ายผมเพื่อน รู้เรื่องกระเบื้องแล้วผมวันนี้สองสี่แล้วต่อด้วยยังไงมอแม่นามาคิวหนึ่งไหลลงมาหรือเปล่าคิวหนึ่งไม่มาโอ้โหขึ้นปฏิพันธ์หนึ่งร้อยสามสิบแล้วนะในจำนวนสิบสามรอบโอ้โหเราระดับเมกาเวนเลยไอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นเอ่อ ตัวที่ว่าอะไรนะ ที่มันสะเทือนน้ำสะเทือนบกเขาเรียกว่าตัวอะไร เมื่อวานนะ ผมไปพบเจอมาเขาบอกว่าผมจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรลาบก้อนโตครับผมก็ไม่น่าเชื่อว่าลาบก้อนโตมันจะมาบังเกิดอยู่ณจุดนี้ ผมว่าผมจะได้ลาบก้อนโตอีกทีก็อีกตัวที่หนึ่งครับผมก็ถ้าเกิดถูกมาแล้วเป็นเรื่องแน่ครับ ผมเพื่อนถูกว่าเป็นเรื่องแน่ๆผม รอแลมโบขบสักคำบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมพี่ไม่ชอบลุยไม่ต้อง นีแกมีแกโดนแต่ถ้าไม่ได้กนตอนจะพี่จะพี่จะพี่ก็ทนแต่กดพี่น่ามันลำบากนะหรือว่าน้องจะโตโอ้โหอีกร้อยสี่สิบบวกขึ้นเรื่อยๆผมเพื่อนขึ้นมปีสองพันเก้าร้อยสามสิบแล้วครับผม ตอนนี้เหลือจำนวนเจ็ดรอบสุดท้ายครับ ผมเจ็ดรอบสุดท้ายเล่เข้ามาเพื่อนเล่เข้ามา ายก็ดีขวาก็ดีหน้าก็ดีหลังก็ดีครับผมเออฮ้ยมาลุยอีกสามรอบสุดท้ายสงสัยจะไม่มาแล้ว เพราะมันเข้าสุดแกนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็เกมนี้ก็แตกในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาผมลองเข้าเล่นในช่วงเวลานี้ดีหมก่อนที่จะมันจะไม่เข้าแล้วมันจะไม่แตกและคุณจะมาว่าผมที่หลังไม่ได้นะ เออ เกมนี้ต้องบอกเลยว่าที่เนี้ยตอนเนี้ยแม่งแจกโปรผมผมเพียงสมัครใหม่ผมเข้ามาโอ้โหได้โปรแบบว่า ได้ตกวแบบจุกสะใจครับผมแล้วแบบว่าต้องบอกว่าที่นี่ผมเทินไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นมันหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทินที่นี่นม่งเล่นปุ๊บแบบว่าครึ่งครึ่งอ่ะถอนได้เลยเพื่อนๆโอ้ถอนยากถอนงอกนะผมไม่ถอนเลยอ่ะก็ขอจบว่าคลิปเรียงเท่านี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจมองไปนะโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยมาไงเนี่ยบอกจะจบคลิปครับผมนะ เนี่ยครับผมผมบอกแล้วว่าผมไปเจอตัวอะไรมาไม่รู้แม่งสะเทือนน้สะเทือนบกอ่ะเขาบอกผมว่าผมจะเจอราบโอ้โหได้ลาบก้อนโตจนได้ครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะ และที่สำคัญอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืม บอกกันด้วยว่ารักแม่จุ๊บจ๊บบายบายครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะ เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จะมาเล่นเกมอะไรให้ดูแล้วเกมอะไรมันแตกและพบกันบายบายเจอแล้ว